วันนี้น่าจะได้กำไรแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ส่งมาดีจัดเลย เช็ดขี้กันิชาปอจูน ปกติเกมนี้เป็นเกมที่แตกค่อนข้างยากเลยนะเพื่อนจริงยัดฟรีกันไปเลยแล้วกันมา แบบเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นแล้วผม ไม่ค่อยแตกนะเกมนี้นะแตกยากตะยาก แต่วันนี้มาถึงก็แตกเลยวะทำเป็นเล่นเ้อเดย๋ยวดูวายมันเข้าอย่างนี้สวยงามเต็มกราไปแล้วไปยังไงกันต่อเจโอ้โหเจช่องสามไม่เข้าชิดขี้มันเอาเรื่องจังวะ ถือว่ามาดีจัดดเลยนะวะนะยากนะเกมนี้ที่จะมาดีขนาดนี้เออเจมาต่อไปยังไงเชิงเทียนมึงมาทำไมเนี่ยเคเต็มกราไปผมคิวคิวช่องสองมาอย่างนี้ก็สวยงามเลยครับแล้วไปยังไงต่อยังไหลต่อได้อยู่นะ จังหวะนี้แล้วคูณ6กไม้ว่ายังไงกันต่อครับผม ยังได้อยู่ไหมไอ้หนวดไอ้หนวดช่องแรกหายไปไหนวะนายสุรตาเนยจบจัดเลยจบจัดเลยคิวมาสวยงามแล้วไปยังไงต่อครับผมไหล ๆไปดีเจเจไหลๆไปแล้วกรอบทองมาอย่างนี้โอ้โหแต่กรอบทองไม่แตกนะเสียดายแอบเสียดายผมแอบเสียดายโอ้โหขาดทุนอยู่นะซื้อไปสามร้อยได้มาร้อยหกสิบหกบาท ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ต้องจัดอีกสักรอบแล้วผมว่าเบ็ดเจ็ดแล้วกันมาเบ็ดโปรดผมแนะนำมาจัดไปครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะ รับทัวร์เลยด้วยนะครับผมจัดไปดิแล้ววาย มากันติกันแต่วันนี้สวยงามผมแล้วไปยังไงกันต่อคูณ12เหรอคูณ12ไปยังไงต่อไหลหรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหไหลต่อนะจังหวะนี้มันไหลต่อนะ สวยงามแท้แต่ตะลึงครับผมมาดุยกันต่อเพื่อนยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่อ่ะเช็ดเคเช็ดโคโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับนี่ไม่กล้าไปสองร้อยบาทจังหวะนี้ไปยังไงกันต่อว่ามาว่ามา แต่ยังไกลคำว่ากำไรอยู่นะ ยังไกลคำว่าคำว่ากำไรอยู่ ซื้อไปห้าร้อยเพิ่งจะได้ครึ่งเดียว เออเออมาหน่อยมาหน่อย เอาหน่อยสิบมางี้สวยงามแล้ววาย ช่องสองมันไม่น่าจะทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไง แล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลยจับไปดีครับ แล้วไปยังไงกันต่อเจเจช่องสามโอ้โหเจหายไปไหนวะน้าเหล็กสี่จะเป็นเพื่อนเหล็กครึ่งหนึ่งมาเหล็กครึ่งหนึ่งผมจับไปสวยงามคิวไปไงต่อเอเอมาสองตัวนี้สวยงามวายการันตีการแตกสองตัวแจ่มๆไปเลยครับผมโอ้โหดอกนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะเมื่อนะจัดไปดีครับสิบช่องแรกว่ายังไงสิบ สิบมาอยู่ว่ะแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังเแล้วผมบอกเลยเออเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วจังหวะนี้ไม่กล้าไปสองร้อยปสิบสามบาทนะกำไรแล้วนะมานะกำไรแล้วนะกำไรแล้วนะผมดอกสุดท้ายแล้วว่าไงเอ้ยนิดนึงก็เอาวะนิดนึงก็เอาวะถือว่าได้อยู่ถือว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนะยังไหลเรื่อยๆยังไหลเรื่อยอยู่เออเรื่องครับผมแต่ไปเจ็ดร้อยแปดบาทนะเพื่อนนะ